พี่น้องครับ สัตว์น้ำส่วนใหญ่นั้นมีคุณค่าทางอาหารสูง โดยเฉพาะโปรตีน และยังอุดมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุ ดังนั้นคุณภาพด้านความสดของสัตว์น้ำนั้นจึงมีความสำคัญอย่างมาก ต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องเรียนรู้หลักการของการเก็บรักษาให้ถูกวิธี เพื่อให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำมีคุณภาพ ตั้งแต่ถูกจับขึ้นมา ไปฟังจากหัวหน้าสานักงานสะพานปลากันเลยครับ โดยภาพรวมขององค์การสัมปานะครับสะพานปลาสมุทรสาครสังกัดองค์การสัมปากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราเปิดให้บริการทั้งหมด 4สะพานปลา14ท่าเทียบเรือ ตามแนวชายทะเลนะครับ ทุกจังหวัด เช่น ปัตตานีสงขลา ระนอง สตูล นราธิวาส สุราษฎร์ธานี ชุมพร หลังสวน แล้วก็สะพานปลากรุงเทพ กิจกรรมหลักๆ ของสะพานปลาสมุทรสาครเนี่ยจะมี 2 กิจกรรมในการขนถ่ายแต่น้ำ กิจกรรมที่ 1 ก็คือการขึ้นจากเรือสู่รถโดยตรงนะครับ เพื่อไปยังโรงงานแปรรูปหรือตลาดทะเลไทยเพื่อซื้อขาย กิจกรรมที่ 2 ก็คือการขึ้นจากเรือสู่โต๊ะคัดแยกที่สะพานปลาสมุทรสาคร เพื่อคัดแยก ชนิดปลา ขนาดของปลา และก็ความสดของปลาและคุณภาพของปลาเพื่อจะไปยังตลาดบริโภคโรงงานแปรรูปเช่น ทำเป็นลูกชิ้นปลานะครับทำเป็นปูอัด หรือถ้าเกรดที่ว่าเกรด3ก็จะไปโรงงานเกี่ยวกับอาหารสัตว์ หรือไปเลี้ยงปลากระพงก็คือปลาเหยื่อ ที่เรารู้จักกันในนามของปลาเหยื่อ สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในสะพานปลาเนี่ยนะครับสะพานปลาสมุทรสาครเนี่ยไม่มีกิจกรรมการแปรรูปเบื้องต้นนะฮะจะมีเฉพาะบริการขนถ่าย นะครับเพราะฉะนั้นน้ำทิ้งที่ออกมาเนี่ยจะเป็นน้ำแข็งที่ละลายมากับตัดน้ำแลวก็เป็นน้ำทะเล และและระบบเนี่ยเราจะมีระบบท่อระบายน้ำ และเราจะบำบัดน้ำด้วยจุลินทรีย์ ก่อนที่จะปล่อยลงสู่ระบบน้ำ ซึ่งจะเชื่อมต่อกับเทศบาล หลังจากการคัดแยกแล้วเนี่ยทางแพปลาเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าสัตว์น้ำตัวเนี้ยไปสู่ตลาดใดแต่ถ้าไปสู่ตลาดบริโภค ก็จะใช้น้ำแข็งปริมาณค่อนข้างมากนะฮะและในส่วนของสะพานปลาสมุทรสาครเนี่ย ต้องเรียนกับผู้บริโภคเลยว่ามั่นใจได้เลย เพราะเรามีการตรวจสารฟอร์มาลีนทุกครั้งที่มีการขึ้นสัตว์น้ำนะครับที่เราตรวจมาเนี่ยไม่เคยเจอทำไมถึงไม่เคยเจอ เพราะว่าชาวประมงเนี่ยตระหนักดี การใช้สารฟอร์มาลีนเนี่ยถ้าตรวจเจอเนี่ยสัตว์น้ำก็จะซื้อขายไม่ได้เรียกว่าก่อนที่เราจะนำมาบริโภคกันทั้งสัตว์น้ำสด ตลอดจนผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูป ก็จะต้องได้รับการดูแล และเอาใจใส่อย่างดีก่อนถึงมือผู้บริโภค ส่วนผู้บริโภคนั้นก็ต้องรู้วิธีการเลือกซื้อด้วยนะครับ สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทสัตว์น้ำสด เช่น กุ้ง หัวต้องติดแน่นกับลำตัว เนื้อแน่น เปลือกแข็ง ไม่หลวมหลุดออกจากลำตัว หอย ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีเมือก ปูทะเล เนื้อแน่น กระดองแน่นกดไม่ลง ตาใสตัวหนักปลา เลือกที่ตาใสลำตัวไม่เป็นแผล เหงือกแดง สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทขายในบรรจุภัณฑ์หรือแปรรูป เช่น บรรจุภัณฑ์ต้องปิดสนิท ไม่มีร่องรอยฉีกขาด ในกรณีเป็นกระป๋องต้องมีฉลากแสดงชื่อและรายละเอียดต่างๆ ของสินค้าอย่างละเอียด ทั้งวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ ที่สำคัญต้องมีเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม หรืออยหรือมอกรับรองคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหารด้วยนะครับ และไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปสัตว์น้ำประเภททำแห้ง ใช้ความร้อน ใช้ความเย็นหรือหมักดอง ทุกการแปรรูปนั้นก็ล้วนมีวัตถุประสงค์ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาให้นานขึ้น เพื่อรักษาคุณค่าทางอาหาร เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า และก็เพื่อให้มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์นั่นเองครับสำหรับผู้ประกอบการที่อยากได้คำแนะนำหรือที่ปรึกษาในการแปรรูปสัตว์น้ำเพิ่มมูลค่า ทำเองก็ได้ ทำขายก็ดี มีหลายหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาแนะนำ อย่างเช่น กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำกรมประมงที่นี่แหละครับ กองเรามีหน้าที่หลักโดยตรงในการวิจัยนะครับ ว่าทำอย่างไรให้สัตว์น้ำคงคุณภาพ มีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนาน และมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเป็นการเพิ่มคุณค่าของบริษัทน้ำให้สูงยิ่งขึ้น นอกจากนั้นเราศึกษาการนำเศษเหลือจากการไปรูดน้ำมาใช้ประโยชน์ มีการฝึกอบรมนะครับ แก่ผู้ประกอบการ แก่เกษตรกรนะครับ ให้มีความรู้ในเรื่องของอการแปรรูปสัตว์น้ำการเก็บรักษาสัตว์น้ำเราได้ไปส่งเสริมกรรมวิธีการผลิตที่ถูกต้อง การใช้แพคเกจจิ้งที่สวยงามที่ถูกต้องให้คงสภาพของผลิตภัณฑ์อันนั้น ที่เราออกไปส่งเสริมก็เราออกไปทั่วประเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพวกปลาพวกปลาส้มภาคกลางนะครับ ก็มีพวกปลาเด็ดเดียว เช่นปลาช่อนภาคใต้มีน้ำบุดู มีปลาดุกรานะครับ การพัฒนาเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมสัตว์น้ำให้มีศักยภาพการผลิต ตลอดจนการแปรรูปสินค้าสัตว์น้ำให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย รวมทั้งผลักดันให้เกิดนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายออกสู่ตลาด ก็เพื่อสร้างความมั่นคงของอาหารด้านประมงของไทย ให้ยั่งยืนตลอดไปนะครับ